อีกหนึ่งความสามารถที่นิยมใช้ในเอกสารประเภท Spreadsheet ก็คือการสร้างแผนภูมิหรือชาร์ตเพื่อนำเสนอข้อมูล โดยมีแผนภูมิให้เลือกหลายลักษณะเพื่อให้เหมาะกับการนำเสนอ เช่น ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลก็ควรเลือกแผนภูมิแท่ง ถ้าต้องการแสดงแนวโน้มก็ควรเลือกแผนภูมิเส้นนั่นเองนะคะ ซึ่งเราสามารถสร้างแผนภูมิได้โดยเลือก แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแผนภูมิ หรือชาร์ต ซึ่งอาจจะเลือกเฉพาะตัวเลขที่จะสร้างแผนภูมิก็ได้ หรืออาจจะเลือกข้อความที่ใช้เป็นป้ายชื่อของค่าตัวเลขด้วยก็ได้นะคะ จากนั้นคลิกไอคอน Insert Chart ก็จะปรากฏแผนภูมิแสดงข้อมูลที่เลือก สามารถคลิกค้างปุ่มบนขอบของรูปแผนภูมิลากเพื่อปรับขนาดได้ คลิกค้างบนรูปแผนภูมิแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้ สามารถจัดการแผนภูมิได้ที่หน้าต่างเครื่องมือจัดการแผนภูมิหรือ Chart Editor เช่นในแท็บ Setup สามารถเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิได้ เปลี่ยนช่วงของข้อมูลที่จะนำมาสร้างแผนภูมิได้เป็นต้นนะคะ ส่วนในแท็บ Customize สามารถกำหนดสีพื้นหลัง แบบอักษร ทำชาร์ตเป็น 3 มิติได้ สามารถจัดการกับชื่อแผนภูมิทั้งการใส่ชื่อ โดยพิมพ์ชื่อที่ต้องการลงไปนะคะ แล้วก็สามารถจัดการรูปแบบของชื่อหรือข้อความที่พิมพ์ลงไปได้ ทั้งในส่วนของแบบอักษร รวมไปถึงการวางแนว สามารถจัดการรูปแบบแท่งของแผนภูมิได้ รูปแบบของข้อความในแผนภูมิ รูปแบบของป้ายชื่อ ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน และจัดการกับเส้นกริด โดยแผนภูมิแต่ละประเภท แต่ละแบบจะมีตัวเลือกในแท็บ Customize ที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ ก็จะนิยมใช้สำหรับการรายงานผล หรือสรุปผลของข้อมูลนั่นเองนะคะ